ตัวอักษร ตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออัลฟาเบตคือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสำหรับใช้แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึ่งหนึ่ง โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไปอักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรมอน โดยทั่วไปเรียกกันว่า ตัวหนังสือ ตัวอักษรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง สะท้อนอารมณ์ เหตุผล ความคิด ความต้องการ ความรู้สึก และตัวอักษร ยังสามารถบันทึกรวบรวมความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน ตัวอักษรเรียกอีกอย่างว่า character ถ้าหากตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นชุดเดียวกัน เราจะเรียกว่าฟอนต์ฟอนต์ที่เรารู้จักกันดีเช่น th สารบัญอังสนา upc Arial Lily Claudia Tahoma เป็นต้น ตัวอักษรมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับงานพิมพ์ ซึ่งประวัติความเป็นมาของสิ่งพิมพ์ เริ่มขึ้นจากการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โลหะโดยโยฮันกูเทนเบิร์กในปีคริสตศักราชที่ 1440 ซึ่งทำให้เกิดระบบการพิมพ์เป็นจำนวนมาก การออกแบบตัวอักษรจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับในประเทศไทยนั้น ตัวอักษรถูกคิดค้นขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในราวปีพศ 1826 โดยได้รับอิทธิพลจากตัวอักษรอินเดียและขอมในยุคเรืองอำนาจ ลายสือไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ได้ดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอม โดยกำหนดลักษณะของตัวอักษรให้เขียนง่ายขึ้น วางรูปสระไว้ ให้อยู่ในบรรทัดรวมกับตัวพยัญชนะทั้งหมด เช่นเดียวกับแบบของโรมัน และมีวรรณยุกต์กำกับเสียง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของตัวอักษรไทย จนมาถึงในยุคที่มีการนำเอาตัวอักษรไทยเข้ามาใช้ในการพิมพ์ ในปีพศ2371 ได้มีการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยเจมส์โลเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นนั้น เป็นตำราไวยากรณ์ไทย ชื่อว่า A Grammar of the Thai หรือ s a m i s Languages ตัวอักษรเป็นลักษณะแบบคัดลายมือ มีรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาไป เนื่องจากเป็นการแกะตัวอักษรจากบล็อก และหล่อจากแม่พิมพ์ทองแดง แทนการใช้วัสดุขีดเขียน รือจารึก ดังเช่นสมัยก่อน การพัฒนาระบบการพิมพ์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในปีพศ 2381 หมอบรัดเล ได้ทำการหล่อตัวพิมพ์ขึ้นใช้เองในประเทศไทย รูปแบบตัวอักษรขนาดนั้น ยังคงใช้แบบอย่างตัวอักษรของเจมส์โล แต่ได้แก้ไขให้สวยงาม และมีความประณีตมากขึ้น มาจนกระทั่ง ราวปี พศ 2385 ที่ได้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของตัวอักษรอย่างเด่นชัด โดยออกแบบให้ตัวอักษรมีลักษณะเป็นหัวกลม ตัวเหลี่ยม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสร้างรูปแบบตัวอักษรในครั้งนี้ ได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนารูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในวงการพิมพ์จนถึงทุกวันนี้